ค่ะในสื่อหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นสื่อที่จะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเมื่อเรามีการใช้สื่อไอทีหรือว่าสื่อใหม่ หรือแม้แต่สื่อประเภทต่างๆเนี่ยเข้าไปบูรณาการหรือเข้าไปประกอบกับวิถีชีวิตที่เป็นจริงของเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือในการที่จะยกระดับชีวิต ยกระดับรายได้ได้เลยนะคะ หลายคนเนี่ยถ้าเกิดดูจากสื่อที่จะเห็นตามจากนี้นะคะ หลายคนก็เริ่มจากการใช้เศษวัสดุทำพรม แล้วก็ไม่รู้จะไปขายใครนะคะ พอหลังจากเขาเข้าถึง IT ปุ๊บนะฮะแม่สายหยุดที่เป็นกรณีศึกษาในสื่อคลิปที่จะตามมาเนี่ยแม่ก็ขึ้นเพจ Facebook ขายผ่านบล็อกขายหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ขึ้นมา หรือบางชุมชนนะคะที่มีการ เป็นชุมชนประมงชายฝั่ง ก็เริ่มขายปลาขายกะปิขายอะไรต่างๆขึ้นมาชุมชนบางชุมชนที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว ก็มีการที่จะถ่ายรูปแล้วก็ใช้การเขียนข้อความถ่ายรูปประกอบน้ำตกสวยๆหาดทรายสวยๆ ก็เข้ามาในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของตัวเองนะคะ เพราะนั้น ตัวนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่ทุกท่านเนี่ยสามารถลองเอาไปคิดต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วชุมชนของเราเนี่ยถ้าเราจะใช้สื่อไอทีเข้ามาเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับรายได้ เช่นท่องเที่ยวขายของผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือไม่โอท็อปหรือว่าภูมิปัญญาที่เราอยากจะบอกกล่าวคนทั่วไปในทั่วโลกว่าที่นี่มีอะไรดีเนี่ยเพราะนั้นลองดูนะคะกรณีศึกษามากมายทั่วประเทศ และในคลิปนี้นะคะ ที่ท่านจะได้เห็นต่อจากนี้ก็จะมีการยืนยันจากผู้บริหารของประเทศระดับประหลัดกระทรวง แล้วก็หลายๆท่านเลยที่บอกว่ามันสำเร็จจริงค่ะ ถ้าเราสามารถใช้ไอทีหรือใช้สื่อใหม่ไปยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเราได้นะคะ ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT มีความสำคัญกับคนทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในตัวเมืองใหญ่ หรือแม้กระทั่ง ผู้คนในชุมชนต่างๆ ระบบ ICT จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาชุมชนและองค์กร เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และพัฒนาเทคโนโลยีในท้องถิ่นชนบท กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดตั้ง Community ICT Learning Center ขึ้น โดยมีเว็บไซต์ชื่อ thaitelecenter.org กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT เนี่ยนะคะ มีแนวนโยบาย ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ICT เนี่ยมีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น นะคะหนึ่งในโครงการสำคัญที่ทำไปนี่ก็คือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ซึ่งในศูนย์ ICT ชุมชนนี้นี่ก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็รวมทั้งเครื่องแม่ข่าย แล้วก็เราให้บริการเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตด้วย ก็จะมีกระบวนการที่จะรวบรวมความต้องการจากพื้นที่เองนะคะแล้วก็ส่งความต้องการนี้ผ่านมายังกระทรวง กระทรวงก็จะไปหาข้อมูลนะคะไปหาหลักสูตรอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ย มาแล้วก็ส่งต่อกลับไปให้ทางชุมชนได้เข้ามารับการอบรมแล้วก็เอาไปต่อยอดในสิ่งที่เขาสนใจต่อๆไป และวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับชุมชนบางปูจังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เข้ามาประยุกต์กับวิถีชีวิตชุมชนอย่างลงตัวที่นี่ทำประมง แล้วก็เขามีกุ้งทำเป็นกุ้งแห้ง ที่เอามาขายแล้วก็เลี้ยงดูกันอยู่ในชุมชนนี้ เพราะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่นัก จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างหลากหลาย ต่อมาชุมชนบางปูจังหวัดสมุทรปราการ ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้หลากหลายขึ้น เช่น กระเป๋า ผ้าสกรีน และพรมปูพื้นยังความพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนอย่างมาก บางคนเนี่ยไม่เคยรู้จักเทคโนโลยีเลย ไม่เคยได้ใช้คอมพิวเตอร์มาไม่มีความรู้นะคะแต่ขณะนี้เนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะคะค้นคว้าหาข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทำอีคอมเมิร์ซได้ ในปีนี้เนี่ยนะคะกลุ่มแม่บ้านที่มาใช้ประโยชน์จากศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชนของเราเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็น most outstanding e-women เป็นหนึ่งในผู้แทนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและทั้งหมดนี้ เชื่อหรือไม่ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากผู้หญิงคนนี้ คุณป้าสายหยุดภูลสวัสดิ์ อดีตชาวนาชาวไร่ ผู้รักการเรียนรู้ และไม่ยอมที่จะตกยุคตกสมัย สมัยนั้นลูกสาวไม่ต้องเรียนมาก จบป .4 ตามภาคบังคับ ก็ออกออกจากโรงเรียนก็มาช่วยพ่อแม่ทำนา จนป้าอายุได้ 18 ปีก็ได้เข้าไปเรียนเสริมสวย จนอายุป้าประมาณใกล้ๆจะ 40 ก็พอดีมีกศน เข้ามาป้าก็ได้เข้าไปเรียนเป็นรุ่นต้นๆพอจบจากมปลายป้าก็ได้เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏศิลปศาสตร์บัณฑิต พัฒนาชุมชนป้าก็เลยนำความรู้ที่ป้ามีนะ่ะเข้ามาตั้งกลุ่มสตรี พัฒนาอาชีพขึ้นมาใหม่ ๆ ป้าก็เอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนขึ้นมาเป็นสินค้าก่อนคือกะปิน้ำปลาอาหารทะเลแปรรูป กุ้งหอยปูปลา ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะ เป็นพรมเราได้พัฒนาด้านมาตรฐานชุมชน แล้วก็ได้คัดสรรในเรื่องของโอท็อปป้ายก็ได้เป็นโอท็อปสามดาว จากความรักในการเรียนรู้และมีอุดมการณ์ในการพัฒนาชุมชน คุณป้าสายหยุดจึงสามารถจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ หรือ Community ICT Learning Center ได้ที่ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ แต่กว่าจะมีศูนย์การเรียนรู้ ICT และกว่าที่ชาวบ้านในชุมชนจะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เริ่มแรกเราก็ทำเรื่องเข้าไปที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ว่าเรื่องก็ไม่ผ่านนะคะประชาชนในชุมชนก็ยังไม่ไม่รู้ถึงประโยชน์ของการตั้งศูนย์ หรือไม่รู้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์นะคะก็เราก็ต้องทำความเข้าใจกับชุมชนต้องบอกต้องแนะนำหลาย ๆ วิธีหลาย ๆ อย่างคือ ใช้เวลานาน 2 ปี2ปีกว่าที่ชุมชนจะยอมรับ นอกจากปัญหาเรื่องต้นทุนทางการศึกษาของคนในชุมชนที่มีไม่เท่ากันแล้ว ปัญหาด้านการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT นี้ ก็เป็นอีกปัญหาที่คุณป้าสายหยุดต้องแสดงความมั่นใจให้คนภายนอกรู้ว่า คนชุมชนตำบลบางปูสามารถทำได้ ป้าต้องไปเรียน รู้ความเข้าใจของคำว่าไอที มาก่อน ว่ามันคืออะไรมันมีประโยชน์อย่างไร ป้าก็นำอันนี้มาคุยกับชาวบ้าน เพื่อความสะดวกสบายในชุมชน เพื่อความรู้ทั่วๆไป ที่เราจะมีไว้ใช้ให้ลูกหลานได้ใช้ แล้วก็ชาวบ้านได้รู้จักเรียนรู้กันตั้งแต่เริ่มต้นการใช้คู่ ๆ ไปกับลูกหลานเราเอาป้าเนี่ยเป็นตัวอย่างคือป้าอายุ 50 กว่าแล้ว ป้ายังสามารถพิมพ์คอมได้ ประโยชน์ที่ได้รับจาก ICT นะคะ อย่างแรกเลยคือได้ความรู้จากอาจารย์ที่มาสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งที่ป้าๆทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย ก็มาตั้งเริ่มต้นจิ้ม ทีละนิ้วละนิ้วจนตัวอักษรรวมกัน สอนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ แล้วก็สอนสร้างเว็บสินค้าที่เราจะเอารูปเข้าไปขายออนไลน์อะค่ะ พอลงเว็บที่ไอซีทำให้แล้วเนี่ยสินค้าก็ฟังขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก เราได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็เยาวชนก็ได้เรียนรู้ด้วยนะแล้วก็คนในชุมชนก็ยังมียังมีความสามารถที่จะมาเรียนแนะนำให้เขามาเรียน มีประโยชน์กับเด็กๆที่ศึกษาเล่าเรียนเนี่ยค่ะแล้วค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ทันโลกทันเหตุการณ์ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามและความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ของคุณป้าสายหยุดที่มีความต้องการจะผลักดันชุมชน ให้มีความรู้และไม่ล้าหลัง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ตำบลบางปู ได้อยู่เคียงคู่ชุมชนแห่งนี้ และได้สร้างสาระประโยชน์แก่ชุมชนอย่างมากมาย อีกทั้งยังได้เปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชน ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นการสร้างรายได้และสร้างอาชีพอีกด้วย จากคุณประโยชน์ของระบบ ICT นี้คุณป้าสายหยุดในฐานะผู้นำชุมชนด้าน ICT ก็ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม ตลอดจนเชิญชวนให้กลุ่มอาชีพอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดตั้ง w w w b a n g p r i e n g c o m ซึ่งเป็นพื้นที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์ของชุมชน และเป็นเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตำบลอีกด้วย การของป้าในเร็ว ๆ นี้ก็คือป้าอยากจะสร้างศูนย์ไอทีขึ้นมาอีก ป้าสร้างไว้ฝั่งน้ำเค็มนะจ๊ะ มันก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งชาวบ้าน ทีนี้ในโซนของฝั่งเนี่ยบางทีมันมีปัญหาในเรื่องของการข้ามฝั่งถนนไปฝั่งนู้น เพราะว่าจะเป็นเวลาค่ำหรือเวลามืดๆเนี่ยนักเรียนยังต้องการใช้อยู่ แล้วก็ชาวบ้านก็ยังต้องการใช้คอมอยู่ ทีนี้มันมีปัญหาที่เราเดินทางลำบากป้าก็คิดว่าจะตั้งไว้ตรงฝั่งนี้อีกสักหนึ่งศูนย์ซึ่งมัน เป็นอะไรที่เพิ่มความเจริญก้าวหน้า เพราะว่าชุมชนเราคนมากค่ะ แล้วก็จะได้ใช้กันควบครอบคุมทั่วถึงนะจ๊ะและนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบของบุคคลสำคัญ บุคคลผู้ใช้เวลาหมดไปกับการทุ่มเทเพื่อส่วนรวมและชุมชน นั่นส่งผลให้ป้าสายหยุดภูลสวัสดิ์ยังได้รับวุฒิบัตรในระดับอาเซียน เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี ICT ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอีกด้วย และยังเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล e-women ต่อไป ในระดับโลก ป้าดีใจค่ะ ที่ชุมชนได้พัฒนาไปในทางที่ดี โดยที่ป้ามีส่วนร่วมในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาให้กับกลุ่มคนทำงานที่บ้านได้รู้จักได้สัมผัสของจริง มีการอบรมจากกระทรวง ทำให้เราได้รู้จักแนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เราได้คิดทำกันขึ้นมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิม หรือได้ความคิดเพิ่มเติมจากสื่อไอทีทำให้เรารู้จักโลกภายนอกอย่างกว้างไกลก็เหมือนกับเราทำงานที่บ้านร่วมกับลูกหลาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน และยังได้สืบสานภูมิปัญญาไว้ให้กับพวกเขาอีกด้วย